จัดกันเลยดีกว่าไม่รอช้าไม่ดีรอเบ็ดยี่นี่แหละนะลังกรับกันเช่นเคยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมกันด้วยเหมือนเดิมด้วยนะเมื่อนะจัดไปจัดไปครับผม นี่อุ้ยมาถึงอีบุกก็เข้าฟรีให้เราเลยอ๋อทำเป็นเล่นไปเอ้ยเอาไงดีเมื่อเอาไงดีเลือกทางไหนดีวะจะว่าไปผมยังไม่เคยลองอันนี้นะลองหน่อยแล้วกันเนาะผมไม่เคยลองไอ้ห้าสปินเลยก็คูณสิบเลยนะ ลองหน่อยละกันลองหน่อยละกันเผื่อจะเผื่อจะเด็ดนะไม่รู้เหมือนกันมาอุ้ยดอกนี้รู้เรื่องไปเลยครับผมเด็ดไม่เด็ดก็รอดูเอา เด็ดไม่เด็ดก็รอดูเอานี่ครับเช็ดโค้งสองดอกมาก็รู้เรื่องสามดอกไปติดต่อกันเลยจังหวะนี้ อะไรกันครับนี่เต็มกราบไปดอกห้ยเต็มกราบดอกนี้4ห้าเช็ดเค โอ้โหไม่ต้องการอะไรแล้วจริงๆคือไม่ต้องการอะไรแล้วผมจังหวะนี้นะรางวัลก้อนโคใหญ่โคโตแน่นอนซูเปอร์ไป 5,499บาทเช็ดเคอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเกินไปเพื่อนเกินไปดอกเดียวคือจบเลยนะเพื่อนนะดอกเดียวคือจบเลยนะผมโอ้โหคลิปมันจะสั้นเกินไปหรือเปล่า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 สมัครตรงไม่ผ่านเอเย่นนะเลยนะจัดไปครับผมอุ้ยตัวแพงมาซะด้วยจังหวะนี้ยังไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะดูดิขนาดนอกฟีมันก็ยังแตกแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะเช็ดขี้แม่งโคตรตึงว่ะเอาเรื่องจัดจัดว่ะอีบุกว่ะโอ้โหถ้าตอนนี้ใครไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรเนี่ยผมแนะนำเลยนะอีบุกนะเอาเรื่องจริงดูดิอะไรจะขนาดนั้นวะเนี่ยโอ้โห โอเควันนี้ของพานุเท่านี้เลยละกันนะครับนะ ใครชอบคลิปนี้เรื่องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามกำลังใจผมกันด้วยนะครับนะใครอยากตามมาเล่นนะเมื่อสามารถตามผมมาสมัครสล็อตในเมนที่ผมะหมดไว้ได้เลยนะเมื่อนะ สมัครตรงไม่ผ่านเอเย่นนะครับรับบอลเลตด้วยนะเมื่อไว้เจอใหม่คลิปหน้าเมื่อบายบายสวัสดีครับ